จากมีกระแสว่าเลห่อละ 5 บาท มีมันฝรั่งนะครับ อยู่ข้างในแค่ชิ้นเดียวนะครับ ทีนี้ทางเว็บไซต์เซียนรีวิวของเรานะครับ ก็เลยจะมาทำการรีวิวให้ท่านผู้ชมดู อีกสักครั้งนะครับว่ามันมีชิ้นเดียวจริงหรือเปล่าหรือ เกิดจากกระบวนการผลิตที่มันผิดพลาดนะฮะอาจจะเป็นแค่บางห่อเฉยๆนะครับ นี่ดูนะยังไม่ได้แกะนะครับซองเต็มนะครับ ก็คือข้างซองก็เขียนว่า13กรัมนะฮะเป็นรสกระเพรานะครับนี่เป็นรส โนริสาหลายให้ดูนะห่อละห้าบาทนะครับไม่มีการไม่มีการตัดต่อไม่มีการบัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับต็อเต็มๆนะครับสีแล้วนะครับ ครับ เห็นว่าข้างในไม่ได้มีชิ้นเดียวนะครับ มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะเทให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับห้าบาทสิบสามกรัมก็ถือว่าเยอะนะครับ ไม่น้อยนะฮะ มาดูอีกซองนะครับเช่นเดียวกันนะครับคือ เป็นซองที่ใหม่ใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับ นี่เปิดจะให้ดูจจับเลย ครับ นี่นะครับ ไม่ได้มีชิ้นเดียวนะครับ มีหลายชิ้นอ่าดูนะฮะแล้วผมจะเทให้ดู ครับ นี่ครับ เพราะนั้นนะครับก็สรุปได้ว่านะครับคนที่เจอห่อเดียวเออคนที่เจอชิ้นเดียวที่อยู่ในในในห่อละหาบาท อาจจะเป็นเพราะกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับผมแนะนำให้ผู้บริโภคนะครับ ยื่นเรื่องไปที่อะไรนะสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคครับอะไรนะนั่นนะฮะลองแจ้งไปดูนะครับนี่ฮะดูนะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแบบที่เป็นข่าวกันในขณะนี้นะครับผมก็จบการรีวิวแค่นี้ครับ ขอบคุณครับผม